สำหรับคำกริยา c o m p เป็นคำกริยากลุ่มที่สามแปลว่าเข้าใจ ประกอบด้วย มีรูปการกระจายเป็นการปัจจุบันดังนี้ je comprends tu comprends il comprend elle comprend nous comprenons vous comprenez ils comprennent elles comprennent กรณีของกริยา comprendre จะเห็นได้ว่าหากผู้เรียนท่องคำกริยา prendre ได้แล้วการกระจายคำกริยาตัวนี้ก็จะไม่ยากเลยแต่อย่างใดอย่าลืมนะคะว่าคำกริยากลุ่มที่ 3 เราต้องท่องจำให้ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ลองฟังเสียงอ่านผู้ชายอีกทีนะคะ Je comprends tu comprends il comprend elle comprend nous comprenons vous comprenez ils comprennent elles comprennent อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ